สำหรับประโยค Apa yang harus saya lakukan jika ada seseorang yang menanyakan paspor saya แปลว่า ฉันควรจะทำอย่างไรหากมีคนขอดูหนังสือเดินทางของฉัน คำว่า Apa แปลว่า อะไร คำว่า yang แปลว่า งั้น คำว่า harus แปลว่า ควรจะ คำว่า saya แปลว่า ฉัน คำว่า ลาลูกันแปลว่าทำสิ่งนั้นคำว่า jika แปลว่าถ้าคำว่า seseorang แปลว่า บางคนคำว่า ada แปลว่ามีคำว่า menanyakan เหมือนายากันแปลว่าขอคำว่า passport แปลว่า ังสือเดินทาง